เพื่อที่จะสามารถทำให้เราสามารถใช้หน้ากากอนามัยนี้ ร่วมกับ Face ID บน iPhone ได้นะครับมาชมเทคนิคว่าทำยังไงถึงจะทำให้สามารถสแกนได้ง่าย ๆ แล้วก็มาฟังว่ามีข้อจำกัดตรงจุดไหนบ้างนะครับไปติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ผู้ใช้ iPhone ที่ใช้รุ่นที่มี Face ID นะครับก็คงประสบปัญหาเดียวกันครับในช่วงนี้ นั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าได้นะครับกรณีที่เราติดตั้งแมสหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่อู๋สปินนายนะครับที่ได้แนะนำเทคนิคดีๆ อย่างนี้ มาให้เราได้ทดลองแล้วก็นำไปใช้งานกันนะครับดังนั้นผมจึงได้นำมาทำการทดลองนะและหลังจากนั้นก็มาดูว่าหน้ากากอนามัยแบบไหนที่สามารถใช้งานได้ และแบบไหนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งผมได้ทดสอบกับหน้ากากอนามัยทั้งหมดด้วยกัน 4 แบบนะครับแบบแรกนะครับที่เราเห็นบ่อยๆ ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยแบบนี้ครับที่เราคงคุ้นเคยกัน แล้วก็หาใช้งานกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นหน้ากากแบบ N95 ครับจะ มาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หน้ากากชนิดนี้นะครับจะมีความหนามากกว่าชนิดที่1นะครับสามารถกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคได้ นะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบคลุมเข้าไปทั้งปากของเรานะครับเป็นคล้ายๆ ลักษณะแบบถ้วยแบบนี้นะครับสำหรับในแบบที่3ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับที่เป็นเข้ารูปหน่อยดีไซน์แบบนี้นะครับหลายคนในประเทศไทยอาจจะเคยใช้ละนะครับดีไซน์แบบนี้เราก็จะเห็นชาวต่างชาติใช้กันบ่อยๆนะครับในบ้านเราก็มีนำเข้าเข้ามาขายบ้างนะครับอยู่ใน Lazada s h o p e e อะไรก็คงเห็นเยอะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ แบบที่4ครับที่ผมได้ทดสอบก็คือจะเป็นหน้ากาก N95 ของเสี่ยวมี่นะครับ ตรงนี้จะมีระบบระบายอากาศแต่ว่าไม่ได้มีพัดลมนะครับด้านนอกก็จะเป็นในในลักษณะนี้นะครับส่วนด้านในก็จะมีตัวกรอง N95 เอาไว้อยู่นะครับผมได้ลองทดสอบกับทั้ง 4 รุ่นนะครับผลการทดสอบผมสรุปให้ไว้เป็นอย่างนี้ครับ สำหรับวิธีการนี้ครับเราจะสามารถใช้งานได้กับหน้ากาก 2 ประเภทก็คือหน้ากากแบบนี้นะครับแล้วก็หน้ากากที่เป็นแบบบางนะครับในลักษณะนี้ ส่วนอีก 2 ตัวก็คือเป็น N95 พวกตัวหนาๆหน่อยจะไม่สามารถใช้งานได้อันนี้แจ้งให้ได้ทราบก่อนนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการว่าจะทำอย่างไรนะครับ ให้เปิด iPhone ของเราขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ แล้วก็ไปเมนูที่ชื่อว่า Face ID แล้วแล้วก็หัดผ่าน ถ้าหากว่าตอนนี้เราเพิ่มใบหน้าเข้าไปแล้วนะครับ ให้เรากดคำว่า Reset Face ID นะครับ เพื่อที่จะล้างข้อมูลตรงนี้ออกไปนะฮะ พอล้างเสร็จปุ๊บ ต่อไปเราจะมาตั้งค่า Face ID แบบใหม่นะครับ เทคนิคง่ายๆ ครับที่ผมทำนะครับ เพื่อที่จะทำให้การเพิ่มใบหน้านั้นเสร็จสิ้นทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับ วิธีการก็คือนำหน้ากากอนามัยนะครับ มาพับครึ่งเข้าไปแบบนี้นะครับ พับอย่างนี้เสร็จปุ๊บ ให้นำ สายคล้องครับสายคล้องของหน้ากากอนามัยมาคล้องไว้ที่หูของเราแบบนี้นะครับดังนั้นตำแหน่งของหน้ากากอนามัยก็จะอยู่ตรงกลางหน้าของเราพอดีในลักษณะนี้นะฮะเราจัดนิดนึงนะครับให้มันได้ประมาณครึ่งปากครึ่งจมูกนะฮะเราจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เราทำการเพิ่ม Face ID เข้าไปนะครับ ให้กดไปที่ตั้งค่า Face ID จากนั้นหน้าต่าง Face ID จะขึ้นมาครับแล้วให้กดไปที่เริ่มต้นกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นหาองศาแล้วก็หมุน กดแล้วหมุนไว้อย่างนี้ครับ มันก็จะครบรอบแล้วก็ จากนั้นกดดำเนินการต่ออีกทีหนึ่งระบบก็จะบอกว่าการตั้งค่า Face ID เรียบร้อยแล้วนะครับ ให้กดที่เสร็จสิ้น จากนั้นครับอย่าเพิ่งไปใช้งานครับ แนะนำว่าให้ทำอีกด้านหนึ่ง เมื่อกี้เราอยู่ด้านขวาแล้วใช่ไหมครับ ให้พลิกมาด้านซ้ายครับในลักษณะนี้ทำในลักษณะเดียวกันครับ มันจะมีเมนูที่ชื่อว่าตั้งค่ารูปลักษณ์อีกแบบ กดเริ่มต้นกันทำเหมือนเดิมครับ วิธีการนี้ก็จะทำให้เห็นง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถตั้งค่า Face ID เรียบร้อยนะครับแสดงว่าตอนนี้คือเราเพิ่ม Face ID เข้าไปในระบบสองหน้านะครับก็คือฝั่งที่ปิดด้านขวาแล้วก็ฝั่งที่ปิดด้านซ้ายนะครับหลังจากการทดสอบนะครับจะพบว่าครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 อาจจะไม่สามารถที่จะสแกน Face ID เพื่อที่จะเข้าเครื่องได้เลย ทั้งนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองด้วย ดังนั้น ครับครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เข้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจครับให้เราใส่รหัสผ่าน iPhone เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเครื่อง และหลังจากนั้นก็ลอง ทำแบบนี้ประมาณสัก 2-3 รอบนะครับ แล้วก็อาจจะจัดหน้ากากนิดนึงนะครับ จัดหน้ากากให้เข้าตำแหน่งนะครับ แล้วก็ยกระดับของ iPhone กับใบหน้านะครับให้อยู่ระระดับประมาณนี้ครับ เนี่ยสุดท้ายก็คือนี่ครับ หลังจากนั้นเราจะพบว่าระบบ Face ID นะครับสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปที่ตัวเครื่องได้นะครับลองอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมล็อกหน้าจอแล้วหลังจากนั้นผมลอง แตะที่หน้าจอแล้วก็มองนะครับ ก็จะเห็นว่าตัวเครื่องนะครับถูก ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถที่จะตวัดหน้าจอแล้วก็เข้าไปใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับ หน้ากากอนามัยที่ใช้ได้จะต้องมีความบางเพียงพอที่จะให้ลำแสงจากกล้องหน้าของ True Depth นะครับยิงผ่านทะลุเข้ามา เพื่อที่จะสร้างดอทแพทเทิร์นเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ว่ามันเป็นตัวเราหรือเปล่านะครับ ถึงจะสามารถใช้งานได้ ดังนั้น ถ้าเราไปใช้กับหน้ากากที่ค่อนข้างหนานะครับ ก็จะไม่สามารถใช้งานได้คำถามต่อมาครับ ถ้าเราเปลี่ยนหน้ากากอันใหม่ จะสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่คำตอบก็คือสามารถใช้งานได้ครับ ผมได้ลองทดสอบกับหน้ากากอนามัย ลักษณะแบบนี้นะครับ ผมหยิบแผ่นใหม่ขึ้นมา และหลังจากนั้นผมก็ลองติดตั้งเข้าไป ครั้งแรกครั้งที่2นะครับอาจจะ ยังไม่ได้ อ่ะเราก็กดรหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับ แต่พอขยับนิดนึง หลังจากนั้นครับก็จะสามารถสแกนได้เลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องเพิ่ม Face ID เข้าไปใหม่ในระบบนะครับ ซึ่งวิธีการนี้ก็ถือว่าช่วยให้แก้ปัญหา ต้องเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ ยังไม่ถือว่าเป็น Official แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สำหรับกรณีที่เราได้ใส่หน้ากากอนามัย แล้วก็ใช้งานร่วมกับ Face ID สำหรับ iPhone รุ่นที่ใช้เป็น Touch ID ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้สำหรับหน้ากากอนามัยอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือหน้ากากอนามัยแบบผ้าผมยังไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับเพราะว่ายังผมไม่มีหน้ากากอนามัยแบบนั้นมาให้ทดสอบก็ยังไงลองเอาไปใช้งานดูถ้าใคร ผมว่าใช้งานได้หรือไม่ได้ ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าหากใครทำตามคลิปนี้ได้ ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบ ก็อย่าลืม กดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับผมฝากไปติดตามของช่องของพี่อูด้วยนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะฮะก็ฝากไปติดตามที่ช่อง Spin ยด้วยนะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้ที่ตรงนี้ครับตามไป follow กันได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้อม i m o d ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go